ในที่สุดนะครับสไนเปอร์ของเราเนี่ยก็ได้ทำการรีเมคเรียบร้อยแล้ว ต้องเรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงของสกิลสไนเปอร์ที่แทบจะไม่ได้มีการอัปเดตกันมานานเลยนะ ของสไนเปอร์เนี่ย ว่าแต่ใครเป็นคนออกแบบรูปนี้นะ น่ารักเชียอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะ โอ้โห เข้าเกมมาแล้วก็อยู่กับไอรีนคนดังแล้วนะ มารอต้อนรับกันทีเดียวเชียวมาเริ่มกันที่สกิลกันก่อนเลยนะครับ นี่เลย สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหลักๆของสกิลสไนเปอร์นะจะอยู่ที่โบมาสเตอร์นะนี่เลย จะมีสกิลใหม่นะเป็นสกิลแฟดแคชเชอร์นะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ แล้วก็เป็นรีชาร์จนะอ่าแล้วก็จะมีการย้ายนะของสกิลแอเรียลเชนช็อตนะเนี่ยเป็นสกิลลองแทน ไม่ได้เป็นสายหลักของสไนเปอร์นะแล้วก็สกิลบัฟของคาร์ดโบมาสเตอร์เนี่ยที่เป็นบัฟเพิ่มดาเมจนะก็จะถูกเอาออกไปเหมือนกัน อ่า ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่คลาสสไนเปอร์นะ ก็จะมีเป็นสกิลใหม่นะ เป็นชื่อสกิลเลนจ์เอนเดอร์นะ เป็นสกิลคลาสสไนที่มาแทนสกิลดอกบัวของเก่านะ อ่า เป็นสกิลนี้เลย ถ้าอัพเต็มเนี่ยก็ถือว่าดาเมจนี่แรงใช้ได้เลยนะสองหมื่นห้าเลยนะ อ่า ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ awakening กันนะคาร์ด a w a k e n i n นะ ก็จะมีเปลี่ยนเป็น 2 สกิลเลย เป็นสกิลแรกก็คือคามโมแฟกนะ ตรงนี้ เป็นสกิลสไลด์ช้าๆนะ แล้วก็มีพายุขึ้นมานะ ต่อไปจะเป็นวินโบนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราต้องคลิกขวาจากสกิลตั้งธนูนะแต่ตอนนี้จะเป็นการใช้สกิลนี้เพื่อทำการชาร์จ แล้วนะอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปสาธิตให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหน้าตาของสกิลใหม่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแรกเลยนะครับเป็นแฟดแคชเชอร์นะสกิลนี้เมื่อเรากดแล้วเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปยิงนะเห็นไหมเราสามารถเลือกทิศทางได้นะว่าเราสามารถจะพุ่งไปยิงทางไหนนะเป็นสกิลประมาณว่าไว้มูฟเมนต์หลบตัวเองอะไรอย่างนี้นะ นี่เลยประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะเป็นสกิลที่ 2นะเป็นสกิลรีชาร์จนะอ่าสกิลรีชาร์จเนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบนี้นะนี่นการถอยหลังยิงนะ ต่อมาก็จะเป็นสกิลของบูเลตไอนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการเจาะก่ออย่างเดียวนะ แต่ปัจจุบันเนี่ยคือจะมีคลาสมัตเตอรี่นะจะเอามารวมกันกับสกิลดอกบัวของแพทเก่านะเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บเนี่ยจะเป็นการเจาะก่อแล้วก็เรียกดอกบัวมาด้วยนะ เป็นยังไงเดี๋ยวเราลองกดดู เป็นดอกบัวขึ้นมานะ ซึ่งดอกบัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้คอมโบร่วมกับอันนี้ได้นะ เสียสแตนตรงนี้ได้นะอ่ะยังไงนะเดี๋ยวเราลองกดดู นี่นะ เรียกดอกบวกมานะ แล้วก็ใช้สกิลตั้งท่านะนะ เมื่อเรายิงปุ๊บเนี่ยดอกบัวจะมีการระเบิดออกมานะ เป็นเอฟเฟกที่เท่กว่าของเก่าอีกนะ เป็นกระจายเป็นสีลุ้งเลยนะ ยังสามารถใช้ร่วมกับเป็นสกิลของ Arrow Shower หรือว่าชาร์จช็อตได้นะแบบนี้เลย จะเป็นการระเบิดออกมารัวๆเลยนะนี่ประมาณนี้ ต่อมาเรามาดูส่วนของสกิลเอเรียลเชนช็อตนะซึ่งสกิลนี้เมื่อก่อนจะเป็นสกิลค้านหลักของสไนเปอร์นะแต่ปัจจุบันจะถูกย้ายมาเป็นสกิลรองแล้วนะก็คือสกิลนี้จะสามารถกระโดดยิงได้อย่างเดียวนะ ประมาณนี้ จะไม่มีการคลิกขวาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะต่อไปนะจะเป็นคาสของสไนเปอร์นะสไนเปอร์เนี่ยจะมีสกิลก็คือ ช a n อน Ender นะนี่อันนี้ช a n อน Ender นะครับจะเป็นสกิลที่มีดาเมจที่รุนแรงนะ แล้วก็สกิลอุดาค่อนข้างปานกลางอยู่นะแล้วเมื่อเราเวล 95เนี่ยก็จะมีสกิล EX นะ ซึ่งทำให้สกิลเลนเอนเดอร์เนี่ยโหดขึ้นไปอีกนะ สรุปสั้นๆนะก็คือถ้า HP ของศัตรูเนี่ยมันน้อยกว่า 50 นะ สกิลนี้เนี่ยก็จะแรงขึ้นไปตามเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะดาเมจเพิ่ม 5%ต่อ 1 HP นะ ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดุนแรงนะ ถ้าเลือกศัตรูเนี่ยน้อยกว่า 50%อ่าประมาณนี้นะ ทีเลยอันนี้ก็คือยิงไปแบบยัง ไม่ ถึง 50%นะ ก็ ได้ ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองยิงให้ มัน ถึง 5%ก่อน นะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราลองยิงอีกทีหนึ่งนะ ยิ่งเลือดน้อย เนี่ยสกิล ก็ จะยิ่งแรงขึ้น นะ ครับ ต่อไปนะจะเป็นส่วนของ สกิล ของ Awaking นะ จะมี สกิล ใหม่เป็นคาโมแฟกตรงนี้นะเดี๋ยวลองใส่มาดูกันเลยว่าสกิลยังไงนะจะเป็นสกิลประมาณนี้นะ สไลด์แล้วก็ระเบิดเป็นพายุนะเท่คือเท่กว่าของเก่าอีกนะ แล้วก็ยังทำให้มอนเนี่ยตีเราไม่โดนแล้วก็เป็นอมตะ เพิ่มซูเปอร์อัมโมดีเฟนต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ เป็นสกิลที่ดีมากเอาไว้หลบคูดาวก็ไม่นานนะสิบสองวิต่อมาแล้วจะเป็นสกิลของวินโบนะ นี่ เป็นสกิลทำมาหากินของสไนเปอร์เลย อ่ะเดี๋ยวลองใส่มากันดูนะนี่นะวินโบนะฮะจะเป็นการชาร์จยิงนะฮะ ซึ่งการชาร์จยิงเนี่ยเราต้องเก็บเกียรดสีแดงตรงนี้นะให้ได้ 20 ชาร์จนะดูยังไงว่า 20ชาร์จนะจะมีบัฟตรงนี้นะนี่วินแอโร่นะวินแอโร่ได้จากไหนนะก็คือการใช้สกิลของชาร์จช็อตนะจะได้ 2 ชาร์จแฟลชแคชเชอร์จะได้1 ชาร์จสกิลรีชาร์จได้ 1 ชาร์จไอโรชาวเวอร์ได้ 3 ชาร์จ และการโจมตีธรรมดาของเซสแตนเนี่ยจะได้รับ 1 ชาร์จนะอ่าคือท่านี้นะถ้ายิงเรื่อยๆเนี่ยคือจะได้ทีละชาร์จนะเห็นไหม ตันที่ 50 นะ อ่า ต่อไปเป็นสกิลของชาร์จช็อตนะ จะได้เป็น 2 ชาร์จ นะ แล้วก็สกิลของแอโร่ชาเวอร์นะ ยิงไปจะได้ทั้งหมด 3ชาร์จนะ แล้วก็สกิลของ แฟตแคชเชอร์นะได้ 1ชาร์จแล้วก็เก็บชาร์จ นะให้ครบ20ชาร์จนี่ 20 ชาร์จปุ๊บสกิลตรงนี้เนี่ยจะปลดล็อกขึ้นมาทันทีนะ เราสามารถกดปุ๊บจะเป็นการยิงชาร์จ ได้เลยนะโดยไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะ แค่บังคับเมาส์เฉย ก็จะเป็นการยิงออกไป ก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของสไนเปอร์พื้นฐานนะ ต่อมาเราจะมาเจาะลึกในส่วนของสกิลพาสซีฟที่เพิ่งอัปเดตมาเหมือนกันนะ ผมจะขอพูดในส่วนที่ยังไม่ได้พูดนะก็จะเป็น เมื่อใช้ท่าตั้งยิงนะจะสามารถยิงแอโรบาเลตได้ด้วยท่าตั้งยิงเลย ซึ่งมันจะไม่เกิดบัฟความเสียหายนะทุกๆ 2 เวแล้วก็ยังได้ส่วนของหลอดเกรดสีแดงอีก 4 ชาร์จนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็ลากสกิลมาเลยนะ นนี้เป็นท่าตั้งยิงนะนะ สกิลแอโร่บาเดจะเป็นสีเหลืองนะอ่านอ่านแล้วก็ลองกดดู อ่า ประมาณนี้นะ เห็นไหม มันจะมีบัฟนะ เห็นไหมสร้างความเสียหายทุกๆ2วินะครับ เท่ากับดาเมจ1,600%นะของเพียแท็ก ประมาณว่าเป็นพิษนะ ลดเลือดเรื่อยๆนะ แล้วก็ยังได้อีก 4 ชาร์ตตรงนี้เห็นไหมอ่า ต่อมานะจะเป็นส่วนของสกิล a w a k ิ้ i n g passive นะ เป็นของท่าวินโบนะ ในการชาร์จยิงนะ ทุก ๆ 1 ครั้งเนี่ยเราจะได้รับชาร์จคอนเซนเทชันนะตรงนี้1ชาร์จนะอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้อย่างชาร์จยังไงตอนนี้คือผมอยู่1ชาร์จนะอ่าแต่ตอนนี้ผมขอเก็บหลอดแดงให้ครบ 20 ก่อนนะอ่า ตอนนี้ก็มีหลอดเกตทั้งหมด 20 แล้วนะ เดี๋ยวผมก็จะลองยิงวินโบดูนะว่า เราจะได้ชาร์จคอนเซนเทชันหรือเปล่า ยิงเลยวะนี่เป็นไง ได้ชาร์จเพิ่มอีก 2 นะ ถ้าเราเนี่ยสามารถเก็บให้ครบ6ชาร์จนะ เราจะยิงเป็นวินโบลูกใหญ่นะแบบนี้เลย เป็น3ลูก จะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวผมลองเก็บชาร์จให้ครบ6ชาร์จแล้วเดี๋ยวยิงให้ดูกันเลยอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ชาร์จยิงวินโบลูกใหญ่แล้วนะ เป็น 6 ชาร์จ ซึ่งเราจะยิงยังไงนะ คือเรากดสกิลนี้ปกติเลยนะวินโบเนี่ย กดให้ปกติเมื่อมี 6 ชั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะ กดไปเลยเห็นไหมเมื่อกี้มันจะมีเป็นสกิล3ลูกนะ แต่ว่าแอนิเมชันมันหายไปก่อนนะ แล้วก็ยังมีตรงนี้เล็กๆ น้อยๆ นะ เมื่อเรายิงสกิลอันตีหรือสกิลแอโรบาเลียนเนี่ยถ้าเราใช้ยิงปุ๊บเราจะได้บัฟนะ เป็นบัฟเพิ่มความเร็วนะ 25%แล้วก็แอตแทกเพิ่มขึ้นอีก 50%เป็นเวลา6วินะมานี้นะนี่เห็นไหม คือดาเมจเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลในช่วงพริบตาเลยนะ ประมาณนั้น แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนของสกิลฮีโร่นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสกิลของชีตติ้งพอยหรือดอกบัวนะ เราจะได้รับชาร์จเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ แต่ปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสกิลเลนเอนเดอร์แล้วนะ หรือสกิลคลาสสามใหม่นะ สกิลนี้ทุกๆครั้งที่เราใช้ยิงเนี่ยนะเราจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นประมาณ24%นะก็คือใช้ท่าเลนเอนเดอร์เนี่ยของคลาสสามเนี่ยาครั้งแล้วก็จะสามารถใช้สกิลฮีโร่ได้แล้วนะ ประมาณนั้น ก็ขอจบของส่วนของการรีวิวสกิลนะว่าหน้าตา เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะ ว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันบ้างเดี๋ยวผมขอกลับเมือง ก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของสเปเชียลเจ็ดก่อนเลยนะ ที่ปรับเปลี่ยนนะจะมีในส่วนของกินเจ็ดของสไนเปอร์นะก่อนหน้านี้จะเป็นสกิลของเอเรียลเชนช็อตนะ ปัจจุบันเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแฟลตแคชเชอร์ EX นะเพิ่มแอตแทก970%นะประมาณนี้ หน้าตาของการปล่อยสกิลแฟตแคชเชอร์เนี่ยก็จะประมาณนี้เลย จะเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็มีพายุขึ้นมานะประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของชุดฟ้านะจะเป็นชุดของเซตไมนอตอีโวนะเซตสีเหลืองเนี่ยจากสกิลชีตติ้งพอยต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเรียนเอนเดอร์นะ เมื่อติดคิดจะข้อจะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%นะนี่เลยประมาณนี้ ในส่วนของซิลสกิลนะตรงนี้นะส่วนมากจะเปลี่ยนยกชุดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ซิลสกิลอะไรมาใหม่แล้วก็มีสเตตยังไงกันบ้างนะ เรามาดูกันเลยที่ NPC ลุงคนนี้นะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปกันที่หน้า2นะเป็นส่วนของ ซิลสกิลของโบมาสเตอร์นะ ที่มาใหม่นะก็จะเป็น สกิลของกัดแคชเชอร์นะ เดี๋ยวแรก ทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันทีเดียวเลยนะดีชาร์จนะเป็นสกิลใหม่ แล้วก็เลนจ์เอนเดอร์นะก็ประมาณนี้นะเป็นซิลสกิลใหม่หลักๆนะ มาดูกันที่แฟลชแคชเชอร์นะ เพิ่มความเสียหาย 20%นะหรือจะเป็นลดคูดาว20วีนะ ต่อมานะจะเป็นสกิลของรีชาร์ดนะ เพิ่มความเสียหาย 20%นะหรือจะเป็นลดคูดาว 20%เหมือนกัน แล้วก็เลนเอนเดอร์นะเป็นคาร์ดของสไนเปอร์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%นะหรือจะลดคูดาว 20%เหมือนกันทั้ง 3 อันเลยนะก่อนจะปิดคลิปนี้นะ ถ้าคลิปนี้ถึง 5,000วิวนะ ผมจะแจกเป็นหู DDN อันนี้เลยนะ ซึ่งใครที่อยากร่วมสนุกเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ชื่อไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาสุ่มแจกนะเป็นคลิปหน้า ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับโูดีเดย์อันนี้นะ ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สวัสดีครับ